คาะมาตรการด่วน 5 พฤษภาคมนี้เยียวยารอบ 3 เตรียมเฮแจกเงินสดหรือเติมเข้าเป๋าตังค์ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมา แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็ยังอยู่กับการเกาะติดเงินเยียวยาโควิดในชีนระลอกที่ 3 นะคะ ซึ่งก็แน่นอนชัดเจนแล้วนะคะ ว่าจะมีการเยียวยา ในเร็วๆนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะ ก็เตรียมรอรับฟังข่าวดีกันได้เลยค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเข้าพบ เพื่อหารือเรื่องมาตรการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบที่ 3 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบที่ 3 นี้นะคะก็ได้กระจาย ายไปทั่วประเทศและมีผลกระทบในวงกว้างอย่างหนัก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพื่อดูแลประชาชนโดยเร่งด่วน และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน โดยจะมีการพิจารณามาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที อาทิเช่น มาตรการด้านการเงิน มาตรการด้านสินเชื่อ มาตรการพักชำระหนี้รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน มาตรการการรักษาระ ระดับการบริโภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรการใดนะคะจะออกมาก่อนนั้นนะคะ ก็ต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หลังการประชุมคอรมอค่ะ ก็แอบหวังนะคะว่าการเยียวยาประชาชนในรอบที่ 3 นี้นะคะ ทางรัฐบาลนะคะจะมีการแจกเงินเป็นเงินสดนะคะ แทนการเติมเงินเข้าเป๋าตังค์นะคะ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็เดือดร้อนกันอย่างหนักมี ค่า ใช้จ่ายกันมากมายนะคะ ถ้า ได้เงินออกมาใช้จ่ายนะคะ จ่ายค่านั้น ค่านี้ ก็ยังดีกว่าเป็นรูดซื้อสินค้าแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะว่าอยากจะได้เงินสด หรือเติมเข้าเป่า ตังดีนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของทางช่องได้ค่ะ ก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะ ก็กำลังจะได้รับการเยียวยาแล้วนะคะ ทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ